อือหือแปดร้อยมาจ้ะ โอ้โห มาขอสักที สวยคุณสี่เรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมหมื่นแตกอีกแล้วว่ะ มาครับผมแปลงร่างวายแถวสองหนึ่งสองสามคูณสองแน่นอนว่าจะร้อยยี่สิบนะเป็นหนึ่งร้อยเนี่ย เอ้า แต่ยังดีครับหมื่นแตกนะท่านผู้ชมว่าหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยแตกเรียบร้อยนะสำหรับรอบนี้เอาอีกแล้วผมอัปเบ็ดขึ้นมา นะครับผม อัพอ่าเขาเรียกว่าอะไรไล่เบ็ดไล่สปินขึ้นมานะที่เบ็ด้อยนะก่อนหน้านี้คือผมเล่นเบ็ดิบท่านผู้ชมฮะ มาปรับมาที่เป็น 100 ก็อ่ะก็ยังบวกดีอยู่ท่านผู้ชมฮะมี โอ้ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวกราบสวัสดีท่านผู้ชมก่อนอ่ะเดี๋ยวทักทายกันก่อนท่านผู้ชมฮะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะจ๊ะเข้าสู่อ่าเฮดต้นสเตตฟาดนะครับ ผมแล้วก็ในช่องทาง YouTube ก็คือเฮดต้นชาแนลนะในช่องนี้แหละรวมถึงท่านผู้ชมในกลุ่มแอปแบนด้วยนะ สวัสดีเพื่อนๆโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะอะไรวะเนี่ย ของเยอะเหลือเกินนะโต๊ะคอมเนี่ยนะท่านผู้ชมเลียวจัดเลยเนี่ยต้นนะครับอ่ะเนี่ยต้นวันนี้มาที่เกมไหนท่านผู้ชมฮะเป็นอีกเอ่อเกมหนึ่งที่เพื่อนๆเรียกร้องเข้ามาเฮียต้นไม่ได้เล่นนานแล้วสารภาพตรงๆว่าไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะครับผมคือนานโอ้โหจริงๆเนี่ย เคยเล่นช่วงเกมมันออกใหม่ๆ ซึ่งผมจำได้เนี่ยเป็นปีแล้วอะท่านผู้ชมนะครับ ก็เดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะ ไหนๆก็จัดให้ตามคำขอเพื่อนๆขอมานะครับก็เดี๋ยวลองดูนะ อันนี้คือแบบสดๆกันเลยนะเพราะว่าในต้นไม่แตะเลยเกมนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีทิศทางมีแนวทางที่จะพอทำกำไรได้หรือเปล่านะท่านผู้ชมฮะเพราะว่านะถ้าเกิดว่ามันทำกำไรได้ก็จะเป็นอีกเกมหนึ่งที่อยู่ในลิสต์ที่เฮียต้นจะหยิบยกนะครับผมเอามาเล่นเป็นประจำนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเองก็ขอมาด้วยนะทางด้านในกลุ่มแอร์แบนจัดให้แล้วนะนะครับผมรวมถึงนะคลิปอ่า อไม่ใช่คลิปอ่าโค้ดลับอัปเดตเอ็กนะครับ ผมก็เก็บกันได้นะ โค้ดลับมีทั้งหมด 4 ชุด นะอย่าลืมนะ 3 ชุดไม่ครบนะจ๊ะบอกก่อนนะ มีทั้งหมด 4 ชุดนะครับ ก็จะขึ้นในระหว่างคลิปนี่แหละนะไปให้ดูเรื่อยๆ โอเคท่านผู้ชมฮะมา ไหนๆก็มาถึงอันนี้แล้วท่านผู้ชมฮะทุนมีอยู่ประมาณ 6,300ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะปรับไปที่เบกดิบแล้วก็เดี๋ยวผมกดล้างหน้ากันกดทิ้งกดคว้างไปก่อนนะเดี๋ยวว่ากันท่านผู้ชม มาดูซิว่ามีแนวทางมี วิเวลที่จะบวกที่จะทำกำไรได้ขนาดไหนกันเชียวท่านผู้ชมฮะอันนี้ยังบอกไม่ได้เลยเดี๋ยวดูไปพร้อมๆ กันกับเพื่อนทุกท่านที่รับชมกันนะครับผมเพื่อนๆทางหน้าสอปปลาว่าไงอ่ะทักทายสักนิดนึง สบายดีนะครับผมนะ ขอบคุณเลยนะบอกว่า เนี่ย มีหลายเกอูดอกนี้สวยโอ้โหโอ้โหดอกนี้มาแล้วจ้าแม่เออ ปังปังเลยท่านผู้ชมะเป็นไงครับ เพื่อนๆทางด้านสอบกบลาวพูด ปุ๊บไอ ปั๊บเลยทีเนี้ย เอาดีนะมี หลาย ๆ เกมที่เพื่อนทางด้านสอบวราวนะ ก็ มาแนะนำก็ขอบพระคุณมากๆ เลยทีเดียวนะแล้วก็ยังติดตาม กันอยู่ อ่ะค็อกเทล วันนี้มา ดอกนี้สวย จริงท่านผู้ชมนะมูฟออนไม่ได้เลยจังหวะเนี้ยไปอืมขออนุญาตกดนะ ดอกนี้สวยฮะนะหก พันนะ ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวเอาแบบนี้ท่านผู้ชมฮะผมว่าผมจะลองซื้อฟรีสปินดูเนี่ยไหม หรือยังไงหรือเพื่อนๆว่ายังไงท่านผู้ชม นะไหน ๆ มันบวกมาขนาดนี้แล้ว ไปต่อเลยได้นะ นะขอไปทีละสิบหมุนแล้วกันท่านผู้ชม ฮะ เดี๋ยวมาดูฮะบวกปังๆ มานี่คือคุ้มนะดอกเมื่อกี้คุ้มจัดนะบอกเลยนะถ้ายังบวกดีแบบนี้นะเรายิ่งมีทุนเนี่ย เรายิ่งแบบอ่าสบายเลยนะ ตัวคูณก็มาเรื่อยๆ นะ สัญลักษณ์วายออกเมื่อกี้ เอาชมหน่อยไม่ได้เลยเกลือเลยนะท่านชมอะเป็นไง เป็นไงความเกลือมาเยือนไหมทีเนี้ย ชมหน่อยไม่ได้เลยเกลือมาละเจแปลงร่วายสองตัวนั่นแหละหนึ่งสองสามเออ ถึงคูณสี่ไปดิจ้า โบมาอีกหนึ่งดอกครับผมท่านชมหกกับหนึ่งร้อยโอ้โหอย่างนิ่มเลยครับผมรสหวานรับประทานง่ายเกลืนลงคอครับผมแบบเนี้ยนะโอ้โหท่านผู้ชม มามันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะสำหรับเกมค็อกเทลนะค็อกเทลไนฮะขอบพระคุณมาก ๆเลยที่แนะนำเกมกันเข้ามาด้วยท่านผู้ชมฮะอ่ะ บอกตรงนี้สักนิดนึงนะ ขออนุญาตกดนะ บอกตรงนี้สักนิดนึงว่านะเฮียต้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะครับผมนะ ไม่ได้แนะนำให้เล่นหรือทำตามมให้ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงเอาเท่านั้นก็พอนะครับเพราะว่าคิดซะว่าเฮียต้นเนี่ยสวยตัวคูณมาคูณ 4 ไปแล้วครับผม12,000นะครับผมท่านผู้ชม เอ้ยบอกก่อนนะว่าไม่ได้แนะนำไม่ได้ชักชวนให้มาเล่นนะครับผมดูเพื่อความสนุกความบันเทิงเอาก็พอนะ โอ้โหต่อเนื่องแบบนี้ท่านผู้ชมฮะไม่ต้องลุ้นเข้าฟรีสปินก็ได้นะ สัญลักษณ์วายนี่เอาเรื่องจริงๆนะแถวสองแถวสามแล้วก็รวมกับตัวคูน่ะแค่นั้นนี่คือ จบเลยอะง่ายๆเลยอะเอาจริงนะเหมือนเป็นฟิลแบบว่ากินข้าวแบบ ข้าวไข่ดาวอะท่านผู้ชมอะคือง่ายๆเลยแค่หยอดหยอแม็กกี้นี่คือจบนะ กินง่าย ๆ อร่อยแล้วก็อิ่มท้องด้วยท่านผู้ชม โอ้โห เอามาดิฮะอืมอย่างชอบเลยมาเลยครับ แบบเนี้ย มาบ่อยๆ บอกเลยว่ามาบ่อย ๆได้นะแบบเนี้ยนะครับ เออไปครับผมนะเดี๋ยวพิมพ์แชทคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มด้วยนะกำลังก็เรียกเลยกำลังเล่นแล้วก็คุยกันสนุกสนานเลยนะครับ ผมนะเอาแบบเรียวๆไว้แบบนี้แหละนะช่องในต้นเนี่ย นะครับคูณ2ไปจ้าน้อยไปหน่อยเอา้าแถวไกลไม่ถึงด้วยมีตัวต่อแถว2อุ้ยน่าเสียดายแก้วน้ำชานะเออจะให้บอกว่ายังไงดี ไปเรื่อยๆแล้วกันท่านผู้ชมว่าดอกเกลือเกลือมีนะครับผมนะ ไม่ใช่ว่ามันจะบวกทุกรอบนะ ดอกเกลือเกลือมีฮะมีจริงฮะผมขอปรับเลยนะ ไหนๆก็กำไรมาขนาดเนี้ย นะปรับเล่นไปเลยนะ ดูฮะเสียบหมุนไปเรื่อยจ้ะอาจจะไม่ได้กดอ่เทอร์โบนะ ไปลื่น ๆ แบบนี้แหละนะค่อยๆวายเชื่อมมาแถวสามหืมน้อยไปหน่อยร้อยหกสิบยังไง อือหือแปดร้อยมาจ้ะ โอ้โหมาขอสักที สวยคุณสี่เรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมหมื่นแตกแล้วว่ะ มาครับผมแปลงร่างวายแถวสองหนึ่งสองสามคูณสองเท่านั้นว่าจะร้อยยี่สิบนะเป็นหนึ่งร้อยเนี่ย เอา้า แต่ยังดีครับหมื่นแตกนะท่านผู้ชมว่าหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยแตกเรียบร้อยนะสำหรับรอบนี้เอาอีกแล้ว ผมอัปเบตขึ้นมานะครับ ผมอัพอ่าเขาเรียกว่าอะไรไล่เบตไล่สปินขึ้นมานะที่เบตหนึ่งร้อยนะ ก่อนหน้านี้คือผมเล่นเบตหกสิบท่านผู้ชมฮะมาปรับมาที่เบตหนึ่งร้อยก็อ่ะก็ยังบวกดีอยู่ท่านผู้ชมฮะมีชุดเกลือเกลือมาสักหนึ่งสเต็ปมีนะครับผมนะดูดไป จัดจัดสักหนึ่งรอบแต่ผมไม่ซีเรียสนะเพราะว่าตัวเกมมันแจกดีนะไม่ได้ซีเรียสอะไรมาก มายอ่ะโอ้โหหยุดเลย โอ้โหหยุดเลยท่านชม เอ้ยท่านผู้ชม เอ้ยดอกมันจะออกดอกมันจะมาดอก มันจะเข้าผมขอแค่นี้แหละท่านผู้ชมอะไม่แปลกใจผมไม่ได้เล่น มันเข้ามันเข้าแก๊ปแบบนี้เลยว่ะท่านผู้ชมอะมันเข้าแก๊ปแบบนี้เลยว่านะท่านผู้ชม ไม่ได้เล่นนานๆ แล้วแบบว่าเข้ามายูเซอร์แรกเกมแรกนะครับผม แจกจริงนะแต่ผมเชื่อไหมเชื่อไหมเอาอย่างนี้นะ ผมว่านะตาต่อไปเนี่ยมีดอกเกลือเยอะแน่นอนแต่ยังแจกอยู่แต่ไม่เยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเขาเรียกว่าอะไรเอากำไรในส่วนนี้แหละมาเล่นลองดู ถ้าไม่ออกจริงนะ ผมจะลองซื้อฟีสปินนะครับ แล้วเดี๋ยวลองดูกันนะ รอบหน้าเนี่ยท่านชมฮะขอยัดกดนะครับผมนะ เรียบร้อย พอเป็นเท่านี้ท่านชมครับเดี๋ยวผมเหลือติดบัญชีไว้นี่แล้วกันนะห2นึ่งมืสอพันหกร้อยสามสิบแปดนะ 12,638 ตรงนี้เดี๋ยวลุยต่อในรอบต่อไปนะครับผมผมจะซื้อฟิลิปปินให้ดูเพราะผมเชื่อว่ารอบต่อไปไม่ไม่แตกอลังการแบบนี้แน่นอนฮะเพราะว่าผมได้มาจากมันละได้เยอะด้วยรอบเนี้ยนะถือว่าคุ้มมมาถูกจังหวะนะ ช่วงเกมแจกแบบนี้นะ ไม่ได้เล่น เรียกได้ว่าไม่ได้เล่นเป็นปีเลยแล้วเข้ามาเล่นรอบเดียว นะผมเล่นเบ็ดหนักด้วยนะท่านชมโอเค เดี๋ยวเจอกันรอบต่อไป สักครู่เดียว ผมสั่งถอนก่อนแล้วเดี๋ยวเหลือติมเชลว่าหมื่นสองนะเดี๋ยวลุยต่อสักครู่เดียวครับผมเพื่อนๆไม่ทันรอ รอบหน้าสักครู่เดียวนะครับผมนะ แป๊บเดียวฮะ